สวัสดีค่ะ ตอนนี้คุณอยู่ที่สำนักงงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชนหรือว่าจิสดาค่ะ วันนี้มีนัดกับอภิสิทธิ์กองพรมนักภูมิสารสนเทศค่ะ สวัสดีค่ะ และตอนนี้นะคะ เราก็มาอยู่ที่สำนักงงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน หรือว่าจิสดานะคะ อยู่กับพี่อภิสิทธิ์กองพรมนะคะ ซึ่งเป็นนักภูมิสารสนเทศค่ะ จิสดาเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะ ที่รับนักนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษาค่ะ และพี่อภิสิทธิ์กองพรมนะคะ เป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นพี่เลี้ยงที่คอยดูแลน้องๆที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาอยู่ด้วยสวัสดีค่ะพี่อภิสิทธิ์สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคช่วยเล่านิดนึงค่ะว่าจิสดาเนี่ยปฏิบัติหน้าที่หรือว่ามีภารกิจหลักอะไรบ้างคะจริงๆ ในส่วนของทั้งองค์กรเนี่ยภารกิจหลักจะค่อนข้างเยอะ ดูในทั้งเรื่องของอการเตือนภัยะนะครับ เรื่องของการติดตามกรณีเกิดพิบัติภัยนะครับ เรื่องของเกษตรนะครับทะเลและชายฝั่งรวมไปถึงป่าไม้แทบจะดูทุกอย่างที่ภาพถ่ายดาวเทียมมาช่วยในการวิเคราะห์ให้เกิดข้อมูลหรือแม้แต่เป็นชั้นข้อมูลได้ ก็จะดูภาพรวมจากมุมสูงนะครับของของทั้งทั้งประเทศแล้วก็ในต่างประเทศด้วยถ้ามีเหตุการณ์ที่ สำคัญสำคัญไม่ใช่แค่ประเทศไทยเป็นภูมิภาคอื่นหรืออะไรอื่น ก็สามารถที่จะใช้ศักยภาพที่เรามีเนี่ยไปไปช่วยเหลือเขาได้คครับผม แล้วถ้าอย่างนั้นคือแล้วในส่วนของน้องๆที่มาปฏิบัติสหกิจศึกษาที่นี่เนี่ยจะต้องทำงานอะไรบ้าง คือหนึ่งเนี่ยด้วยความที่ ที่จิสด้าเราเองทำภารกิจหลักในส่วนของภูมิสารสนเทศนะครับน้องที่มาในส่วนใหญ่ก็จะถูกดึงตัว ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะครับ ซึ่งในส่วนที่ในในสำนักนะครับสำนักแล้วก็ในฝ่ายที่ทำงานอยู่เนี่ยเราก็จะพยายามดึงเด็กที่มีฐานข้อมีพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมทางด้านภูมิสารสนเทศนะครับ ซึ่งจะเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างจะเฉพาะทางนิดนึงนะครับน้องๆที่มาก็จะมาทำงานในส่วนของชายฝั่งนะแล้วก็ทรัพยากรทางด้าน ป่าไม้นะครับก็จะเป็นสองสองส่วนหลัก ๆนะครับแล้วทำก็คือจะทำเหมือนเป็นปฏิบัติหน้าที่คือคือเราจะให้ความสำคัญกับน้องที่มาสาหกิจเนี่ยเกือบจะเทียบเท่ากับพนักงานของชิสตาเลยนะครับ คือน้องจะได้รับรู้รับทราบขั้นตอนของการทำงานทั้งหมดนะครับ ตั้งแต่เริ่มรับโจทย์มามว่างานหนึ่งงานเนี่ยเราจะทำอะไรเป้าหมายเราคืออะไระนะครับ พอเรารับโจทย์มาปุ๊บเราก็จะเริ่มฟอร์มทีมใช้คำว่าฟอร์มทีมแล้วกันฟอร์มทีมก็จะมีหัวหน้าที่เป็นคนกำกับดูแล มีเจ้าหน้าที่ที่ทำงาน แล้วก็มีน้องที่มาสากิจน้องเองเนี่ยก็จะรับรู้รับทราบแล้วว่าเป้าหมายของงานชิ้นนี้คืออะไรนะฮะก็จะได้ร่วมร่วมทั้งวางแผนในการทำงานนะครับ ได้แสดงความคิดเห็นนะครับ แล้วก็ ได้ทำงานในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบไปนะ ระหว่างนั้นเนี่ย ระหว่างที่ทำงานไปแล้วนะฮะ มีการแก้ไขงานก็จะมีจะมีรุ่นพี่แล้วก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่นี่แหละ เข้าไปประกบบอกว่างานชิ้นนี้เนี่ย เราจะใช้เทคนิคนี้ทำเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ซึ่งซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยน้องอาจจะได้เรียนรู้มาจากที่มหาลัยละ แต่อาจจะเป็นในเชิงทฤษฎี แต่พอมันเป็นในส่วนของเชิงการปฏิบัติแล้วเนี่ย รุ่นพี่หรือพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์มากกว่า ก็จะเพิ่มเพิ่มเติมในส่วนที่มหาลัยยังยังยังไม่ได้ให้ความรู้ก็มาเจอมาเจอกันเลย มาช่วยพัฒนาให้ให้น้องเนี่ยมีประสบการณ์ เพื่อที่จะทำงานได้เหมือนกับเจ้าหน้าที่หนึ่งคนเลยค่ะครับผมที่นี่ลักษณะงานที่นี่เป็นมีทั้งงานประจำแล้วก็งานโครงการด้วย คือจริงๆจะบอกว่าอย่างนั้นก็ก็ก็ได้ แต่เราจะเป็นงานที่เราทำเป็น เราใช้คำว่ารูทีนเนาะก็คือเป็นงานมอนิเตอร์ละกัน ก็คือในรอบปีเนี่ยเราก็จะต้องติดตามงานชิ้นนั้นไปเรื่อยๆ เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลของของของประเทศไทยเลยละกันนะครับแล้วก็จะมีงานอื่นที่เข้ามาอย่างเช่น ภารกิจเร่งด่วน หรือเกิดภัยพิบัติเข้ามา เกิดเหตุการณ์ในทะเล น้ำมันรั่วเอ่ยหรือการกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรงตามฤดูกาลเนี่ยก็จะมีงานพวกนี้เข้ามาแทรกระหว่างการดำเนินงานในแต่ละปีตามวงรอบของมันอยู่ละ อย่างไฟป่าก็มีอย่างเงี้ยฮะภัยแล้งน้ำท่วม น้องๆก็จะได้เข้ามาคือถ้าใครมาฝึกงานสาหกิจในในในช่วงเวลาที่เกิดภัยพิบัติ ช่วงนั้นพอดี น้องเองก็จะได้ทำงานตรงนั้นด้วยอ่าก็เป็นการแบ่งเบาภาระของพี่ในบางในบางในบางขอบเขตงานนะครับก็ช่วยแบ่งแบ่งเบากันไปแบ่งเบาแบ่งเบากันไปด้วย แล้วก็บางเราก็ยังมีความคาดหวังว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ย ค่อนข้างจะมีความคิดเชิงครีเอทออกแนวมีอาจจะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นก็ยังได้น้องก็จะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อยอด ความรู้และก็ประสบการณ์ของของที่สั่งสมกันมา ก็อาจจะช่วยในเรื่องของเทคนิคใหม่ๆอย่างนี้ครับถ้าเขามีเวลาเข้ามาศึกษา มีมีเวลาในการศึกษาเยอะขึ้นเนี่ยเขาอาจจะมีความคิดใหม่ๆ ที่ล้ำหน้ารุ่นพี่ที่เคยทำงานมาแล้วก็ได้ครับค่ะ งั้นถามต่อค่ะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก่อนที่จะออกมาสาหกิจศึกษาครับ ในฐานะพี่เลี้ยงคนหนึ่งครับผมนักศึกษาสาหกิจเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะการเตรียมตัวเนี่ยผมมองว่าคือถ้าน้องผ่านปี1ปี2ปี3ละสาหกิจเนี่ยจะอยู่ในช่วงของปี4นะปี4อาจจะเทอมหนึ่งถือถือเทอม2ก็แล้วแต่ละแต่ละที่ไม่เหมือนกัน ผมมองว่าน้องเนี่ยเริ่มเริ่มเข้าใจละว่า หน่วยงานที่ตัวเองมามามาเรียนรู้มาเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทำงานอะไร น้องต้องทำการบ้านมาก่อนทำการบ้านมาก่อนว่าหน่วยงานเนี้ยภารกิจหลักหรือว่าเป้าหมายในการทำงานของเขาเนี่ยเขาจะทำอะไร น้องต้องมีเป้าหมายให้ชัดนะครับว่าจะมามาที่นี่เนี่ยจะมาทำอะไรหนึ่งคือต้องต้องมีเป้าหมายนะมาสองก็คือพอมีเป้าหมายแล้วเนี่ยการ การที่น้องได้ได้สั่งสมวิชามาละวก็สั่งสมความรู้เนี่ยมันจะ จะต้องอาจจะต้องเข้มข้นขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งละเพราะว่าเราจะไม่ใช่แค่เรียนเพื่อที่จะสอบอแต่เรามาเพื่อที่เอาสิ่งที่เรียนมามาทำงานจริงๆริงอย่างเงี้ยครับ คือน้องต้องเตรียมตัวทั้งทฤษฎีละ ส่วนในส่วนของชีวิตประจำวัน คือน้องมาเป็นเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเลย น้องต้องมีความเป็นผู้ใหญ่ ต้องรู้ว่าความรับผิดชอบเราเราต้องรับผิดชอบตัวเองละการอยู่การกินการเดินทางเนี่ยครับน้องต้องต้องหาข้อมูลมา ซึ่งถ้าน้องบางคนเนี่ยรู้จักกับรุ่นพี่ที่อยู่ในหน่วยงาน อาจจะโทรมาประสสอบถามกันก่อนว่าจะพักที่ไหนดี การเดินทางจะใช้เส้นทางไหนอะไรเงี้ยครับก็น้องก็จะได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วยสำหรับการเตรียมตัวมา ทั้งเรื่องของวิชาการแล้วก็เรื่องของการดำรงชีวิตนะครับก็จะได้จะได้ได้ข้อมูลจากพี่ๆที่อยู่ ก็เตรียมตัวมาเตรียมความพร้อมนะคะเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของทฤษฎีวิชาการแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวเอง รวมไปถึงการรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็องค์กรด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ใช้วิชาชีพฝึกปฏิบัติจริงๆนะคะทีนี้ในส่วนถ้ามาถึง ในมุมมองของพี่สิทธิ์อะค่ะพี่สิทธิ์มองว่าคุณลักษณะและสมรรถนะอันนี้ก้าวว่า ฝึกปฏิบัติสากิจเสร็จแล้วนะคะคุณลักษณะและสมรรถนะของบัณฑิตที่สังคมต้องการเนี่ยค่ะ จะต้องมีลักษณะยังไงคะจริงๆมันมันต้องเริ่มที่ตัวเด็กถ้าเขามีพื้นฐานที่ดีนะฮะผมว่าสังคมโอเคอยู่ละทีนี้พอมาถึงว่าถ้าจะต้องออกไปทำงานจริงๆ ผมมองว่าความมุ่งมั่นในการทำงาน คือน้องต้องมีความมุ่งมั่นจริง ๆ คือบางคนมา มาแล้ว รู้สึกว่าตัวเองมันไม่ใช่สายที่ตัวเอง อยากจะทำงานต่อไปในอนาคตเนี่ยก็ยังกลับไปคิดใหม่ทำใหม่ เริ่มเริ่มหาหน่วยงานอื่น หรือลักษณะการทำงานอย่างอื่น ให้ตรงกับความชอบตัวเองอันเนี้ยฮะ พอมีความมุ่งมั่นแล้วนะครับ แล้วก็รู้จักตัวเอง ดีพอแล้วเนี่ยเรื่องของความรับผิดชอบต่อหน้าที่เนี่ยครับสำคัญมาก แล้วก็การคิดสร้างสารรค์ในเชิงนวัตกรรมที่ทำให้สร้างสารรค์ในสิ่ง นวัตกรรมที่ดีนะฮะค่ะให้ให้รู้สึกว่า เราออกไปแล้วเราจะเริ่มทำงานแล้วเนี่ย มุมมองแง่คิดในสิ่งที่ที่จะพัฒนาประเทศ ในเชิงบวกนะครับ ตรงเนี้ยแนวคิดตรงเนี้ยสำคัญมากครับ ผมเพราะว่าตอนนี้คนเก่ง ใครๆ ก็เก่งได้ค่ะ แต่ถ้าเป็นคนดีแล้วก็มีความเก่งด้วยจะจะพัฒนาประเทศได้ได้มากครับผมอืมอันนี้ก็รวมไปถึงว่าการเตรียมความพร้อมของตัวเองด้วยนะคะคก็คือเตรียมตัวเองด้วย แล้วก็เตรียมสิ่งเหล่านี้ ความมุ่งมั่นในการทำงานรรู้จักตัวเองคความรับผิดชอบนะคะรวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมดีๆทำการบ้านมาดี ๆ นะคะคคือไปที่ไหนเนี่ยสังคมทุกองค์กรเนี่ยก็จะเปิดเขาต้รัอบงการอยู่แล้ว ใช่ ทีนี้สุดท้ายให้พี่สิทธิ์ฝากอะไรกับน้องๆ นิดนึงค่ะ ฝากอะไรกับน้องๆเหรอครับ ผมว่าตอนนี้แต่ละแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านไปแต่ละปี มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอด พอมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยน้องเองตั้งแต่เรียนก็ต้องปรับตัวเอง พอเข้ามาอยู่ในองค์กรก็ต้องปรับตัวเองนะครับ ซึ่งมองว่าการปรับเปลี่ยนตรงนี้มันเป็นข้อดี อยากให้เราอย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์อะไรกับชีวิตมากกำหนดกฎเกณฑ์กับทฤษฎีที่เรียนมามากนะครับ พยายามมองว่าการเรียนรู้มันเกิดขึ้นได้ทุกวันนะครับ การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกวัน แล้วก็อยู่ที่ว่าพอเราได้เรียนรู้แล้วเนี่ยเราจะเอาไปสร้างสรรค์ ประเทศชาติสร้างสรรค์องค์กรให้ก้าวไปยังไงมากกว่าพยายามพยายามทำให้มันสิ่งที่เราได้สั่งสมมาเนี่ยให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดดีกว่าครับให้เป็นประโยชน์ต่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมดีกว่าครับค่ะ ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสิ่งที่พี่สิทธิ์นะคะอภิสิทธิ์กองพรมนะคะ นักภูมิสารสนเทศ จากสำนักงงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชนหรือกิสดาฝากไว้ให้กับน้อง ๆ ค่ะ ขอบคุณพี่อภิสิทธิ์มากเลยนะคะ สวัสดีค่ะ